สวัสดีครับหลายๆ คนคงเคยผ่านตากันมาบ้างกับขนมสไตล์ญี่ปุ่นที่เป็นรูปกลมๆเล็กๆ หรือรูปทรงต่างๆนะครับ ที่มีรูปการ์ตูนภายในแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าวิธีการทำนั้นเป็นยังไง วันนี้ผมจะพาไปดูกันนะครับ ว่าวิธีการทำขนมชนิดนี้เขาทำกันยังไง เราไปดูกันเลยดีกว่าครับ